เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร อะไรกัน อะไรกันนี่ อะไรกันครับคนดู คนดูมันอะไรมันอะไร มันเกิดอะไรขึ้น โอ้โหสุดยอดไปเลยนะผมโอ้โหเนี่ยผมก็อยากก็ดูนะผมก็ ฝากกดไลค์ปิดคลิปเลยฝากกดไลค์กดติดตาม อะไรกันครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะผม โอ้โอ้อะไรวะอึ้งอึ้งอึ้งอยู่ โอ้ตั้งแต่ไรเดินละไม้แรกไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ย